hindi sahat sa website. แชมกันเองนะครับในรูปแบบของรำวงประยุกต์ร่วมสมัยนะฮะบรรยากาศเชิญร่วมนะฮะกับความสดงคางามของน้องๆนะครับ ด้านหน้าเวทีเรียนเจินะครับท่านที่ได้ทำมาถิงแล้วนะจ๊ะ lion act. When I don't have to I'm going วสดีถวายครูบาอาจารย์ถวายกับหลวงพ่อสติเพลงวัดแรกแห่งนี้ในจังหวัดตรุงตรุงสัมทอง

ถวายครูบาอาจารยรอบที่สองในจังหวัดสามชาติเหนเอ็ีเสียงเรียกจากคนไทยครับ ไหนวันทั้งวันคืนทั้ง you higher good. ไปอีกสองรอบ ในจังหวัดต้นไม้สับชาติทีมงานของน้องบัวนาพรและพวกเราท่านปฏิสหสวรรค์ประดิกันไปสองรอบแรกกันนะครับ วันนี้ที่ไปที่มางันนี้จะเป็นงานอะไรนั้น เดี๋ยวให้ผู้ที่ที่ได้ไงนะในวัดนี้